yanım yanım ชวนชมประเภทไม้สีสายพันธุ์ฮอลแลนด์หรือจะเป็นพวกอาราบิคัมในตระกูลยักษ์เนี่ยถ้าเราให้เขาได้รับแสงแดดไม่เต็มที่ หรือไม่บังคับด้วยวิธีการอย่างอื่น เช่น ใช้สารในการที่จะหยุดการยืดยาวของกิ่งเขาหรือว่าริดใบอะไรพวกนี้นะครับ ในท้ายที่สุดเองเนี่ยไม้พวกนี้ก็เป็นธรรมชาติของเขาที่จะต้องกิ่งยืดเป็นธรรมดา เพราะฉะนั้นวิธีการที่จะทำให้ชวนชมมีทรงฟอร์มที่สวยงามกิ่งไม่ยืดยาวเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องตัดทดหรือตัดกิ่งของเขาเนี่ยแหละครับ แต่การตัดกิ่งถ้าเราตัดตรงเลยนะครับ ตัดตรงอย่างเงี้ยเวลากิ่งใหม่ออกมาแล้วเนี่ยมันจะไม่สวยงามจะไม่มองดูเป็นส่วนหนึ่งของลำกิ่งใหม่ที่จะต่อกับกิ่งเก่าของเขาซึ่งก็ต้องมีเทคนิคในการตัดกิ่งตัดโทษด้วยนะครับ ทคนิค วิธีการในการตัดยอดหรือว่าตัดทดกิ่งชนชมให้ได้กิ่งใหม่ที่ มีความสมดุลหรือว่าต่อจากกิ่งเดิมเลยเนี่ยนะครับ เทคนิคง่ายๆก็คือว่าให้เราดูนะครับว่าเราต้องการที่จะได้กิ่งใหม่เนี่ยให้ไปในทิศทางไหนก็คือการดูที่ตาตากิ่ง จากนั้นเนี่ยเราไม่ปาดตรง เราปาดเฉียงไปหาตา ที่เราหมายไว้เลยนะครับ อย่างต้นนี้ผมต้องการที่จะให้กิ่งแตกมาตรงนี้เพราะฉะนั้นผมจะปาดเฉียงเนี่ยนะครับ เป็นรูปปากฉลามเนี่ยไปหาตานี้เลยนะครับ ใช้มีดคมๆตัดชั่วเดียวให้ขาดเลยครับทุกอ่านะฮะเฉียงเฉียงอย่างเงี้ยครับเฉียงขึ้นไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวต่อไปกิ่งใหม่เนี่ยก็จะแตกมาตรงเนี้ยตรงตาเนี้ยก็จะต่อเป็นกิ่งใหม่ต่อขึ้นไปเลย โดยที่ว่าไม่กิ่งจะไม่ตรงอย่างเงี้ยก็จะได้ชวนชมที่สวยงาม เทคนิคในการตัดทดตัดกิ่งชวนชมบางส่วนเนี่ย ผมได้สอนไว้ในเทปก่อนๆหน้านี้แล้วท่านสามารถไปติดตามดูในช่องทีวีชวนชมได้แล้วก็สำหรับท่านที่ยังไม่ได้ไม้เป็นกล้าไม้ชวนชม ตามโครงการล่าอนานิคมที่ ล่าอนานิคมพื้นที่สีเขียวที่เราจัดขึ้น ท่านใดยังไม่ได้ก็ให้ที่อยู่ ผม ไว้ข้างล่างวิดีโอ นี้นะครับ ให้สองท่าน เป็นกล้าพัน ชวนชมด้วย แล้วก็ เป็นกล้าพันหมากนวลเป็นไม้ประดับบ้านสวยทีเดียวนะครับ ท่านที่สนใจก็สองท่านแรก ให้ที่อยู่ไว้เลย ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับ ที่ก่อนหน้านี้ก็ เข้าร่วมโครงการกับเรา แล้วก็ติดตาม กดไลค์กดแชร์ กด Subscribe ขอบคุณมากครับ